ตัวอย่างการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองอันมีลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ตมีดังนี้ 1. ลักษณะและรูปแบบของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนที่อยู่ห่างกัน ตัวระยะทางเป็นไปได้ไม่สะดวก เนื่องจากมีอุปสรรคด้านเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น การติดต่อสื่อสารโดยทางไปรษณีย์แม้จะมีค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก แต่ต้องใช้ระยะเวลานานในการส่งไปยังปลายทาง ต่อมามนุษย์ได้พัฒนาวิธีการในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันให้รวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโทรเลข โทรพิมพ์ โทรศัพท์ และโทรสาร แต่การติดต่อสื่อสารด้วยวิธีเหล่านี้ ก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายสูง และมีผู้คนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้ จนกระทั่งมนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขึ้น การติดต่อสื่อสารโดยระบบอินเทอร์เน็ต ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนเป็นไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง การติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการเช่นนี้จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตามลำดับ และได้มีรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการค้าพาณิชย์ การเมือง การทหาร การศึกษา การกีฬา และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ การติดต่อสื่อสารโดยระบบอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ซึ่งช่วยให้มนุษย์สามารถส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้โดยง่าย แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันคนละทวีปรวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ห่างไกล โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ระหว่างกัน ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต อาจแบ่งได้ดังต่อไปนี้ การส่งสารจากบุคคลสู่บุคคล individual to individual messaging คือการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังบุคคลอีกคนหนึ่ง ที่อยู่ห่างไกลโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ การติดต่อสื่อสารเช่นนี้ เป็นการส่งข้อความจากบุคคลหนึ่ง ไปยังบุคคลอีกคนหนึ่ง โดยเฉพาะ ซึ่งเปรียบเสมือนการส่งไปรษณีย์ที่มีการระบุชื่อผู้รับชัดเจน และบุคคลผู้รับข่าวสารต้องเป็นบุคคลที่ระบุไว้เท่านั้น การส่งสารจากบุคคลสู่กลุ่มบุคคล individual to group messaging คือการส่งข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่ง ไปยังกลุ่มบุคคลจำนวนหลายคน ซึ่งปกติแล้วกลุ่มบุคคลเหล่านี้ มีความต้องการที่จะได้รับข่าวสารในเรื่องเดียวกัน และได้แสดงความประสงค์ไว้ล่วงหน้าที่จะรับข้อมูลข่าวสารนั้น ฐานข้อมูลแบบกระจาย distribute database คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั่วไปในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง โดยฐานข้อมูลนี้จะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป เข้าถึงข้อมูลได้และสามารถแลกเปลี่ยน หรือแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องแสดงความประสงค์ล่วงหน้า การติดต่อสื่อสารแบบทันที real time communication คือการติดต่อสื่อสารที่บุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไป สามารถติดต่อสื่อสารกันโดยการพิมพ์ข้อความ ซึ่งฝ่ายที่รับข้อความ จะสามารถรับรู้ข้อความนั้นในทันที และสามารถโต้ตอบกลับไปได้ในทันทีด้วย การใช้คอมพิวเตอร์สื่อสารระยะไกลแบบทันที real time remote computer utilization คือการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารในระยะไกล ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ในทันที เช่น การที่นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจองหรือการยืมหนังสือ ของห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย การค้นคืนสารสนเทศระยะไกล Remote Information Retrieval คือการสื่อสารที่ผู้ติดต่อสื่อสาร สามารถสืบค้นข้อมูลที่อยู่ห่างไกลได้ ซึ่งวิธีการในการสืบค้นข้อมูล ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน คือการใช้ World Wide Web โดยการติดต่อสื่อสารโดยระบบอินเทอร์เน็ต มีอยู่มากมายหลายวิธี และก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการค้าสินค้า การให้บริการ การศึกษา กีฬา บันเทิง รูปแบบของการสื่อสารจะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อมีผู้คนใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากขึ้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็ถูกลงไปด้วย 2. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิทางกฎหมายของบุคคลที่ได้สร้างสรรค์ผลงานทางปัญญาขึ้น กฎหมายลิขสิทธิ์ของคนไทย ให้ความคุ้มครองอันมีลิขสิทธิ์ 9 ประเภท คือ วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียง แพร่ภาพ และงานอื่นอันเป็นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ โดยงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเหล่านี้ ต้องเป็นงานสร้างสารรค์ที่บุคคลผู้หนึ่งผู้ใด ได้ทำหรือก่อให้เกิดขึ้น ด้วยความริเริ่มของตนเอง originality หรือกล่าวอีกในหนึ่งคือ งานสร้างสารรค์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย จะต้องไม่ใช่งานที่ซ้ำหรือลอกเลียนงานของผู้อื่น3การคุ้มครองลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต แม้กฎหมายลิขสิทธิ์จะไม่ได้กล่าวถึงสื่อต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไว้ก็ตาม แต่งานประเภทต่างๆ ที่ถูกบันทึกไว้โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ย่อมถือว่าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้เช่นเดียวกัน เช่น บทกลอนที่บันทึกเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ อยู่ในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาพถ่ายที่อยู่ในหน่วยความจำของกล้องถ่ายรูปดิจิตอลงานดนตรีกรรมที่บันทึกอยู่ในแผ่นซีดีเพลง หรืองานภาพยนตร์ที่บันทึกอยู่ในแผ่นดีวดีเป็นต้น งานเหล่านี้อาจจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น แม้ว่าจะมีการบันทึกอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม 4. กฎหมายลิขสิทธิ์ตามมาตราในการปกป้องเทคโนโลยี ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ช่วยให้เจ้าของลิขสิทธิ์มีโอกาสในการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ของตนเอง ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม สามารถนำหนังสือของตนเองออกจำหน่ายในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าของลิขสิทธิ์ ในงานสิ่งบันทึกเสียง จากเดิมที่จำหน่ายในรูปแบบของเทปคาสเซ็ตเพียงอย่างเดียว มาจำหน่ายสิ่งบันทึกเสียงในรูปแบบของแผ่นซีดี ตลอดจนสามารถนำงานอันมีลิขสิทธิ์เหล่านี้มาเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อหาผลประโยชน์ทางการค้าได้ด้วย 5. ตัวอย่างการละเมิดลิขสิทธิ์มีดังนี้ การละเมิดลิขสิทธิ์ ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่ง Microsoft มีซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดหลายประเภท ทั้งในส่วนทดลองใช้งาน และการส่งเสริมการขาย ดังนั้น ท่านผู้ใช้ควรศึกษาที่มาซอฟต์แวร์ ให้แน่ใจเรื่องสิทธิในการเข้าถึงเพื่อประโยชน์ของท่าน การทำสำเนาโดยผู้ใช้งาน พบว่ามีการละเมิดสิทธิซอฟต์แวร์ในกลุ่มผู้ใช้งานจำนวนมาก เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์ลงในคอมพิวเตอร์โดยไม่มีลิขสิทธิ์ รวมทั้งการทำสำเนาแจกจ่ายให้ผู้ใช้งาน ถึงแม้ว่าจะเป็นการทำสำเนาจากซอฟต์แวร์ต้นฉบับก็ตาม ก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่ง การกระทำเช่นนี้เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และยังเสี่ยงต่อความเสียหายของข้อมูลเช่นกัน การปลอมแปลงสินค้าโดยการผลิตซีดีลอม ที่จัดทำบรรจุภัณฑ์เหมือนกับสินค้าของจริง เพื่อหลอกลวงผู้ซื้อสินค้าให้เข้าใจว่า ได้สินค้าของแท้และมีราคาถูก ดังนั้นผู้ซื้อสินค้าต้องทำการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าของแท้ และควรมีใบรับ รองสินค้า หรือใบอนุญาตการใช้งานด้วย เพื่อป้องกันการถูก หลอก ลวง และเกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้าที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 6. ตัวอย่างการละเมิดสิทธิบัตร ตัวอย่างการละเมิดสิทธิบัตรมีดังนี้ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำการใด ๆ ให้ผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรเสียหาย โดยกระทบต่อสิทธิของเจ้าของ เช่น ปลอมทำซ้ำดัดแปลง โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิบัตร ซึ่งละเมิดสิทธิบัตรนั้น มีความผิดทางอาญาและทางแพ่ง ดังนั้น หากบุคคลใดที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัตร นำการประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ของเจ้าของสิทธิบัตรไปทำการผลิต ใช้ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้ปรากฏผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อของผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตร ถือเป็นความผิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พุทธศักราช 2522 ที่ได้กำหนดโทษให้การกระทำความผิดดังกล่าว เป็นการละเมิดสิทธิบัตร เป็นความผิดทางอาญา